ตัดถามปัญหาของเทวดา ผู้สิงอยู่ที่มหาสเสวตฉัตรข้อที่หนึ่งว่า บุคคลเตะต่อยคนอื่นและเอามือชกปากคนอื่นแต่เขากลับเป็นที่รักของคนที่ถูกเตะต่อย ผู้เป็นที่รักนั้นได้แก่ใคร พอมโหสถได้ยินปัญหาเท่านั้นจึงแก้ปัญหาของเทวดาว่าข้าแต่สมมติเทพ เมื่อใดเด็กน้อยได้นอนบนตักมารดา ก็ร่าเริงยินดี เล่นทุบตีมารดา ด้วยมือ และถีบยันด้วยเท้า ทั้งจับผมดึงทิ้งเอามือตีปากมารดา มารดาก็กล่าวกับลูกน้อยด้วยความรักว่า เจ้าลูกวายร้าย ลูกโจรตีแม่อย่างนี้ได้อย่างไร แม้กล่าวอย่างนี้ ก็ไม่อาจกลั้นความรักไว้ ก็สวมกอดให้นอนระหว่างอกจูบศีรษะลูกน้อย ลูกน้อยเป็นที่รักของมันดาเช่นไร บิดาก็รักลูกน้อยเช่นนั้นเหมือนกัน เทวดาได้ยินคำอธิบายของมโหสถ ก็แหวกคำพูดชัดออกมาแสดงตน ให้สาธุการบูชามโหสถ ด้วยดอกไม้และของหอมทิพย์แล้วอันตรธานหายไป แม้พระเจ้าวิเทหราชก็ทรงบูชามโหสถเหมือนกัน แล้วตรัสถามปัญหาข้อที่สองว่า บุคคลด่าผู้อื่นตามใจชอบ แต่ไม่อยากให้ผู้ถูกด่านั้น ประสบพยันตราย ผู้ถูกด่าย่อมเป็นที่รักของผู้ด่า พระองค์เห็นว่าใครเป็นที่รักของผู้ดา่า มโหสถอธิบายปัญหาว่า ข้าแต่พระมหาราชเจ้า มารดาสั่งบุตร อายุเจ็ดแปดขวบ ผู้พอจะช่วยงานได้ว่า ลูกจงไปนา จงไปตลาดซื้อของให้แม่เป็นต้น บุตรกล่าวว่าได้จ้ะแม่ ถ้าแม่ให้ของกินลูกก็จะไปครั้นบรรดาให้ของกินแล้ว บุตรกลับยืนอยู่ที่ประตูเรือน ไม่ไปนา กลับหนีไปเล่นกับพวกเพื่อนๆ ไม่ได้ทำตามคำสั่งมารดา ครั้นมารดาบังคับให้ไป ลูกก็ย้อนเอาว่า แม่อยู่เรือนเย็นสบาย แต่กลับใช้ลูกไปตากแดด ข้างนอกได้อย่างไร ครั้นมารดาตวาดก็แสดงอาการ หุนหันโมโหแล้วหนีไป มารดาเห็นบุตรหนียิ่งขัดเคือง ถือไม้ไล่ตี เมื่อไม่ทันบุตรก็ร้องสำทับว่า หยุดเดี๋ยวนี้ ไอ้ลูกชั่วเราะความโมโหจึงกล่าวคำต่างๆนานา เช่น เองจะไปไหนก็ไป ไอ้ลูกถอย ขอให้โจรสับมึงให้เป็นชิ้นๆด่าบริพาท จนหนำใจ แม้ปากจะพูดเช่นนั้น แต่ใจก็ไม่ปรารถนาที่จะเห็นลูกประสบพยันตรายใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนบุตรเล่นกับเพื่อนๆ สนุกสนานตลอดวัน ลืมเข้าบ้านจนเย็น ไม่กล้ากลับเข้าบ้าน จึงไปนอนบ้านญาติส่วนมารดา เฝ้ามองดูหนทางที่บุตรจะกลับมา เมื่อไม่เห็นบุตรกลับบ้าน จิตใจก็มีแต่ความทุกข์ห่วงหาอาทรกังวลเศร้าโศกว่าทำไมลูกไม่กลับบ้าน จึงร้องไห้ ออกค้นหาตามเรือนญาติรั้นเห็นลูกก็สวมกอด จูบที่ศีรษะ ประคองลูกให้นั่งระหว่างตัก กล่าวว่า ลูกอย่าใส่ใจคำพูดแม่เลย แม่พูดไป เพราะความรักลูก กล่าวชนี้ก็ยิ่งรักลูกอย่างเหลือเกิน ข้าแต่มหาราชเจ้า บุตรชื่อว่าเป็นที่รักยิ่งในเวลาที่มารดาโกรธ เทวดาได้สดับก็บูชามโหสถอย่างคราวที่แล้วมา ฝ่ายพระเจ้าเวเทหราชทรงบูชามโหสถเช่นกัน แล้วตรัสถามปัญหาข้อที่สามว่า บุคคลกล่าวตูด้วยคำไม่จริง แล้วท้วงกันด้วยคำหลอดแหลก บุคคลนั้น แม้จะหลอกลวงกัน ก็ยังเป็นที่รักของกันและกัน พระองค์ทรงเห็นว่า ได้แก่ใคร มโหสถทูลว่า ข้าแต่มหาราชเจ้า เมื่อใดสามีภรรยา อยู่ด้วยกันสองต่อสองก็พูดจาหยอกล้อกัน ด้วยความเสน่หา ตามประษาชาวโลกแล้วกล่าวตู่ฉอเลาะกันและกัน ด้วยคำไม่จริงว่า ไม่ได้รักคุณสักหน่อย ตอนนี้ไม่รู้ใจคุณไปอยู่กับใครที่ไหน แม้จะพูดกันด้วยคำหลอดแหลกไม่จริงเช่นนั้น แต่สามีภรรยาคู่นั้น ก็รักกันปานจะกลืน เทวดาได้สดับแล้วก็บูชามโหสถ พระราชาก็ทรงบูชามโหสถเช่นกัน แล้วตรัสถามปัญหาข้อที่สี่ว่า บุคคลให้ข้าวน้ำผ้า และของใช้ที่อยู่อาศัย เขาฝ่ายเดียว บุคคลผู้รับก็ยังเป็นที่รักของผู้ให้ พระองค์ทรงเห็นว่าได้แก่ใคร มโหสถอธิบายว่า ข้าแต่มหาราชเจ้า ปัญหานี้หมายถึงสมณะและพรามผู้ประพฤติธรรม สกุลทั้งหลาย มีศรัทธาเชื่อโลกนี้ และโลกหน้า จึงบริจาคทาน และปรารถนาที่จะให้อีก สกุลเหล่านั้นเห็นสมณะและรามขอข้าวน้ำไปบริโภค ก็เลื่อมใสรักใครสมณะและรามอย่างยิ่งว่า ท่านเหล่านี้บริโภคข้าวน้ำของเรา สมณะและราม จึงชื่อว่าเป็นผู้รับ คือเป็นผู้ขอฝ่ายเดียว แต่ก็ยังเป็นที่รักของผู้ให้ เมื่อมโหสถตอบปัญหาจบแล้ว เทวดาก็บูชาเหมือนเดิม ส่วนพระเจ้าวิเทหราชโปรดปรานเลื่อมใสมโหสถเป็นอย่างยิ่ง ได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีคืนให้ ตั้งแต่นั้นมา มโหสถได้กลับมามีอำนาจวาสนามากขึ้นเหมือนเดิม